you. โมดูล 3 IT for English โมดูล 3 การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นหลัก Text-based CMC ปัจจุบันเราติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยจัดการสำรวจออนไลน์จากผู้ตอบ 1434 คน พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับที่ 1 คือ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.7 ของกิจกรรมทั้งหมด ส่วนอันดับรองลงมาคือการค้นหาข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.6 และอันดับที่ 3 คือการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น e-news หรือ e-book ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.2 เมื่อถามถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่เป็นที่ชื่นชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมใช้ Facebook มากเป็นอันดับที่ 1 ถึง 92.1%อันดับที่ 2 คือ Line ที่ 85.1%และอันดับที่ 3 คือ Google Plus ที่ 67%โดย Instagram และ Twitter อยู่ในอันดับที่ 4 และอันดับที่ 5 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่ นิยมใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่ง Facebook ก็นับเป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษรเป็นหลัก หรือ text based CMC การสื่อสารโดยใช้ตัวอักษรเป็นหลัก คือ ใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความในการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน โปรแกรมที่นิยมใช้คือ โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบกันแบบทันที หรือ instant messaging และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล การสื่อสารผ่านตัวอักษรสามารถเกิดขึ้นในสองรูปแบบคือ การสื่อสารแบบไม่ฉับพลัน และการสื่อสารแบบฉับพลัน เราลองไปดูวิดีโอคลิปสั้นๆ กันนะคะ จากแอนิเมชันเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารแบบไม่ฉับพลัน หรือ asynchronous communication คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารส่งข้อความถึงผู้รับ โดยผู้รับอาจเปิดอ่านข้อความและตอบกลับเมื่อใดก็ตามที่มีเวลาว่าง ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล การโพสต์ข้อความบนกระดานข่าวฝากอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการโพสต์ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ social network และ ไมโครบล็อกการสื่อสารผ่านตัวอักษรรูปแบบที่ 2 คือ การสื่อสารแบบฉับพลัน หรือ synchronous communication จะต่างจากการสื่อสารแบบแรกก็คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องออนไลน์อยู่พร้อมกัน เมื่อผู้ส่งสารส่งข้อความถึงผู้รับที่กำลังออนไลน์ อยู่ในระบบเครือข่าย ผู้รับก็จะเปิดอ่านข้อความและตอบกลับในทันที แต่เริ่มสงสัยแล้วสิคะว่า ผู้เรียนในปัจจุบันเขานิยมสื่อสารกันผ่านช่องทางไหน จะเหมือนในโพที่รายงานไปตอนต้นหรือไม่ เรามาลองพูดคุยกับกลุ่มผู้เรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารดีกว่านะคะ ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาสื่อสารผ่านช่องทางไหน และทำไมเขาถึงนิยมสื่อสารผ่านช่องทางนั้น ไปชมกันเลยค่ะก็วันนี้ก็ใช้นะคะ Facebook นะคะเป็นแอปที่ใช้สื่อสารมากที่สุดนะคะเพราะว่า Facebook เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆนะคะเพราะด้วยความที่ว่า ทุกคนที่รู้จักตอนนี้รอบตัวเนี่ยก็จะใช้ Facebook กันเยอะใช่ไหมคะเราจะเป็นคุณครู คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะใช้ Facebook เยอะนะคะ อย่างตัวของดิฉันเองเนี่ยนอกจากจะใช้คุยกับเพื่อนเรื่องเรียนคุยกับอาจารย์เรื่องเรียน ก็ยังใช้ในการเกี่ยวกับ business ด้วย เพราะว่าพราะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ นะคะเป็นการหารายได้เสริมก็ก็ทำการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเลยก็ถือว่าใช้ Facebook เนี่ยค่ะเป็นหน้าร้านนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังใช้ Facebook ในการที่ ติดตามข่าวสารต่างๆ ด้วย ถ้าเรามี Facebook เนี่ย เราก็เหมือนเหมือนมีทีวีเลย ที่ไม่ได้ดูทีวีมาเกือบปีแล้วนะคะ เพราะว่ามี Facebook เนี่ยก็เหมือนมีทุกอย่างเลยค่ะ ค่ะ ก็ช่องทางที่ใช้สื่อสารบ่อยก็คือ Facebook นะคะ เพราะว่า Facebook เนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารที่ฟรี ก็สามารถส่งไฟงานได้ โทรศัพท์คุยกันก็ได้ วิดีโอคอลกันก็ได้ค่ะ โดยไม่ต้องเสียเงิน แล้วก็เวลาเราไม่มี เวลาที่จะมาคุยงานกับเพื่อนนอกสถานที่นะคะเราก็สามารถใช้วิดีโอคอลคุยกันกับเพื่อนได้ทั้งในโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือค่ะส่วนมากแล้วจะเป็นมือถือค่ะ เพราะว่าเราพกติดตัวไปทุกที่ค่ะอ่าเป็นทาง Facebook แล้วกันค่ะ เพราะว่าเวลาเราอาจจะว่างไม่ตรงกัน แล้วก็บางทีเวลาเรามาเจอหน้ากันอย่างนี้ บางคนอีกคนไม่พร้อม เดี๋ยวต้องกลับไปก่อนเนี้ยค่ะมันไม่สะดวกเท่ากับการสื่อสารทาง Facebook ที่ได้ตลอดเวลาทุกที่ เอ่อุ๊กค่ะ ก็มันสะดวกดีอะค่ะ แล้วก็ใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ใช้ Wi-Fi ของมหาลัยอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่ใช้ในมือถือค่ะเอ่อทุกวันนี้ใช้ Facebook มากกว่าค่ะ เพราะว่าเวลาทำงานร่วมกับเพื่อนงานกลุ่มเนี้ยค่ะ เวลาแบบจะไม่ตรงกัน ก็เลยนัดกันทาง Facebook ค่ะเอ่อไลน์ก็ใช้ด้วยค่ะ ใช้แอปพลิเคชัน Line ค่ะ เพราะว่ามีความสะดวกค่ะในการติดต่อสื่อสารสามารถส่งได้ทั้งข้อความในข้อความเสียงหรือว่าเห็นหน้าทางเป็นวิดีโอ ก็ได้ค่ะ แตกต่างค่ะเพราะว่าการติดต่อผ่านไลน์เนี่ยบางทีเราก็ใช้แบบในแวดวงที่เราสนิทคนที่เราสนิทสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าบางทีเวลานั้นอาจจะไม่เจอกัน แต่การแบบ face to face เนี่ยก็อาจจะเป็นการติดต่อทางทางการขึ้นมาหน่อยหรือว่ากับคนที่เราไม่ค่อยสนิทอย่างนี้ค่ะจากการสัมภาษณ์เห็นได้ว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นสื่อหลักในการสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวเหตุผลก็คือใช้งานง่าย สะดวกและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ นอกจากนี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน Line ก็ให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่า นอกจากการสื่อสารผ่านตัวอักษรแล้ว เรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในรูปแบบไหนได้อีกพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ